สำหรับประโยค这真是一个很美的博物馆แปลว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยมาก ข้อมูลที่คุณให้มาก็น่าสนใจมากคำว่าเจแปลว่านี่คำว่าเจนแปลว่าจริงๆคำว่าชีแปลว่าคือหรือเป็นคำว่าอีกแปลว่าหนึ่งแห่ง คำว่าหนแปลว่ามากคำว่าหงแปลว่างดงามคำว่า的แปลว่าของคำว่ากวนแปลว่าพิพิธภัณฑ์สำหรับประโยค你告诉我们的信息非常有趣แปลว่า ข้อมูลที่คุณให้มาก็น่าสนใจมากคำว่า你แปลว่าฉันคำว่า เก่าสู่แปลว่าบอกหรือแจ้ง คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า的แปลว่าของ信息แปลว่าข้อมูลหรือข่าวสารคำว่า非常แปลว่าอย่างยิ่งคำว่า有趣แปลงตรงๆว่ามีสนใจ ในที่นี้คือน่าสนใจ สำหรับประโยค感谢您的赞美แปลว่า ขอบคุณค่ะที่ชมคำว่า感谢แปลว่ารู้สึกขอบคุณคำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า的แปลว่าของคำว่า赞美แปลว่าชื่นชม